ให้มันเห็นทั้งหมดวิวถ่ายวิดีโอเราสองคนดิ ถ่ายเธอกับฉันเดิมมั้ง 哎呦！은여

จะได้เห็นวิวเยอะๆ a picture right there? Huh? Yeah. No worries. Yeah, <clears throat> <clears throat> ไม่ถ่ายเลย ตามมาถ่ะทุกคนนี่เธอถ่ายตรงนี้อันนี้ที่นั่งให้แล้ว สวยครับว่าเนี่ยมันก็จะมีชื่อบอกบางเพจดิจิตอลการ์เด้นอันนี้ก็คือกระบองเพชรใหญ่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรอะไรอันนี้คือว่านหางจระเข้เอาไปทาหน้าได้นะทุกคน รรมชาติสุดฤทธิ์ Oh look, it's a uh, what's this thing called, honey? มะขาม tamarind Tamarind, right? Tamarind tree. Tamarind. เธอไม่เคยเห็นมะขามเหรอ Huh. ปะร้อน Where are you going? หมด This แล้ way. วไม่มันไปไม่ได้แม่ This way, up here. You sure? Yeah. Hey. Oh, you can't? No. Oh, okay, that way then. Come No. Really? Fighting. You're not tired? No. As you can see, I'm breathing hard.